วันนี้รวบรวบรวบตึงขึ้นพืชรวบตึงรวบตึงขึ้นพืชนี่รอบรอบเจ็ดโมงครับดูแต่ละคนมีเบอร์อ๋อยยังนี่อีแดงอีแดงแล้วโบอ่ะอีแดงโบไม่มาอ้าคุยกันแล้วด้วาเขาจะมานี่รอบเจ็ดโมงครับไปถอนโจทย์ไม่ใช่สี่ขึ้นสี่ร้อยจำบึงอ่ะสามร้อยจำบึงสองร้อยแล้ววะหญ่อะนะ Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile Cause in my heart it's not worthwhile It's a bloody battlefield where some go down, others heal In the end it's all the same All you can do is play the game my feet and forced me down a dead-end street when all I had went up in flames, burning only dark remains. I cover up every part of my skin, oh, cause I don't like the person within, oh, I know I'm the one to blame. All I can do is take the shame, oh, do is say goodbye question why I'm too sad to say I'm sorry So lie and pretend that you're okay Swear that you will stay Keep trying for one day คนเดิมเมื่อไหร่คนเดิมครับตะกี้ยังใหม่อยู่ตะกี้ลุยโคลนมาแล้วเลยไม่ใหม่แล้ว ผมอยากเห็นรถใหม่พี่ทอม ผมถึงต้องสมัครมาเลยเนี่ย มาดูรถตัวจริงเนี่ยโอ้โหรถตัวจริงเสียงจริง life สายสายร้อยโลกลับกลับเจอสวัสดีครับพี่รถเรงสุดท้ายไม่ได้แม่งเกือบล้มเมื่อกี้ เออน้องหมานี่เหมือนผมเลยเนี่ยมันรีบเลยเนี่ยกวนมะปางเนี่ยผมสั่งเรียบร้อยแล้วมันเนี่ยโอ้โหเออร้านนี่ตรงทางขึ้นไม่มันติดแล้วกลายเป็น กลายเป็นที่แคมปิ้งอย่างเดียว เหมือนมันย้ายไปอีกฝากปะมันชื่ออะไรนะเรียกผาผาเลย truth to lies Gotta get up, stop wasting time Yeah, I wanna run off and fly มาเจอไอ้พี่เก่งกินเดี๋ยวนี้เขารอพี่เนี่ย เก่งพี่จะเอเก่งยังกินไม่เสร็จเลยต้องอย่าเบอร์อ๋อยอ่ะเป็นพลังเป็นพลังห้ามห้ามให้กูนะเว้ยกูมีอาริโดเรียกผมด้วยเีเป็นวันขาวสิ นี่แหละบางทีสถานีตำรวจเนี่ยเดี๋ยวลงมาทางนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวลงมาเนี่ยเราด้านด้านซ้าย Just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I. นี่ไม่ได้ถ่ายรูปหรอใครจะถ่ายก็ได้ถ่ายไม่จะถ่ายวะอ๋อ โอ้โห เหมือนเหมือนมีเหมือนมีรังสีอำมีตามหลังมาเลยเหมือนแบบมันต้องมีตัวอะไรสักอย่างตามมา โอ้โห สาวหัวตาย ไอ้นี่ไอ้นี่แบบหมดสเตลเลยนะคร I just need to clear my, I just need.